บดกาแฟทีผงกาแฟฟุ้งกระจายติดไปทั่วเครื่องบด น้ำหนักกาแฟก็หายทำความสะอาดเครื่องบดก็วุ่นวาย วันนี้เรามีวิธีแก้มาฝากค่ะ ที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินสักบาท สวัสดีค่ะ บุญช่องบุญนิสตาค่ะ ช่องที่มีสาระดีๆ และเทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะ เชื่อว่าทุกคนนะคะก็จะต้องมีที่บดมือหรือว่าเครื่องบดแบบซิงเกิลโดสอย่างเช่นนิชเฟลโลโอสหรือพวกตระกูล N600 นะคะ ก็คงจะต้องเคยเจอปัญหาผงกาแฟที่บดออกมาแล้วเนี่ย มันฟุ้งกระจายติดไปทั่วนะคะ บางทีก็ติดอยู่ตามช่องที่ผงกาแฟออกมา หรือว่าติดที่โดซิ่งคัพหรือว่าถ้วยรอง หรือแม้กระทั่งติดที่เครื่องบดนะคะ เป่าก็ไม่หลุด ปัดก็ไม่ออกแน่ๆ ไม่มากก็น้อย ปัญหานี้นะคะ มีคนเสนอแนวทางแก้ไขมานานแล้วค่ะ หลายๆคนก็อาจจะเคยใช้ หรือว่าเคยเห็นคนอื่นใช้ แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหม ใช้ได้ดีหรือเปล่า เราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังค่ะ ในคลิปนี้ ตอนปี 2005 เนี่ยนะคะ มีคนเขาไปตั้งคำถามในเว็บ Alternate Coffee ว่าอยากจะลดการฟุ้งกระจายแล้วก็ผงกาแฟที่ติดอยู่ตามเฟือง แล้วก็ใบมีดของเครื่องบดเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างไหม ก็มีคุณเดวิด ลอสนะคะเขาได้ตอบคำถามโดยเสนอให้หยดน้ำลงไปในเม็ดกาแฟก่อนที่จะบด 1-2 หยดเพื่อเพิ่มความชื้นให้เมล็ดกาแฟค่ะ เมื่อบดแล้วเนี่ยผงกาแฟก็จะไม่ฟุ้งกระจาย และต่อมาเนี่ยเทคนิคนี้ก็ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ใช้กันแพร่หลาย และได้ถูกพัฒนามาใช้เป็นการใช้สเปรย์ฉีดลงไปในเม็ดกาแฟแทน แต่ก็ยังคงเรียกชื่อเทคนิคนี้ตามผู้ที่เคยเสนอความคิดเป็นคนแรก ซึ่งก็คือคุณเดวิดรอส ก็คือเรียกชื่อเทคนิคนี้ว่า Ross d r o b l e t Technique หรือเทคนิคหยดน้ำของคุณ Ross ค่ะ วิธีการของคุณ Ross เนี่ยเขาก็ง่ายมาก ก็คือเอาช้อนชาเนี่ยนะคะ จุ่มลงไปในน้ำจากนั้นเนี่ยก็สลัดสลัดออกนิดหน่อยนะคะ แล้วก็เอามาคนให้ทั่วกับเมล็ดกาแฟนะคะ หลังจากนั้นก็ค่อยเอาเข้าเครื่องบดค่ะ แนะนำว่าให้ใส่เม็ดกาแฟไว้ในภาชนะอันอื่นก่อนนะคะ อย่าใช้ตัว dosing cup หรือว่าถ้วยรองผงนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้มีน้ำติดตามภาชนะ แล้วก็จะทำให้ผงกาแฟติดอยู่ตรงนั้นนะคะ ค้างอยู่ หรือเราอาจจะใช้เป็นสเปรย์เล็กๆก็ได้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อเครื่องบดแบบซิงเกิลโดสหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็จะแถมขวดสเปรย์มาให้ค่ะ อย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมากับตัว Weber Key Guider นะคะ ที่เราเคยแนะนำไปแล้วค่ะ วิธีใช้ก็คือสเปรย์ลงไปที่กาแฟนะคะประมาณ 1-2 สเปรย์ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาช้อนหรือว่าที่คนเนี่ยนะคะ คนให้ตัวหยดน้ำเนี่ยมันคลุกเคล้ากับตัวเม็ดกาแฟอย่างทั่วถึงทั่วๆกันนะคะให้มันมีความชื้นอยู่ทั่วๆกันค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะ เราก็นำไปบดตามปกติเลยค่ะ ก็จะทำให้ลดการฟุ้งกระจายของผงกาแฟ แล้วก็ผงกาแฟที่จะติดอยู่ตามส่วนต่างๆด้วยนะคะ ส่วนน้ำที่ใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้น้ำเดียวกับที่เราใช้ชงกาแฟได้เลยค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำพิเศษอะไร จากที่ทีมงานของเรานะคะ ได้ทำการทดสอบให้ดูก็จะเห็นได้เลยค่ะว่ามันสามารถลดการฟุ้งกระจายของผงกาแฟได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ทีนี้เรามาเท้าความอธิบายทวนความจำกันสักนิดว่า ทำไมมันถึงเกิดไฟฟ้าสถิตที่ทำให้ผงกาแฟไปติดอยู่ที่ตัวเครื่องบดนะคะ ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมากันตั้งแต่ประถมเนี่ยไม่อธิบายลึกนะคะ ก็จะสรุปง่ายๆก็คือว่าเวลาที่วัตถุเนี่ยมันเสียดสีกัน มันก็จะเกิดประจุไฟฟ้า แล้วพอที่มันเป็นวัตถุคนละประเภท ก็จะทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยมันเรียงตัวกันคนละขั้วนะคะ แล้วก็จะทำให้วัตถุเนี่ยเขาดูดติดกันค่ะ และเมื่อเราบดกาแฟในสภาวะที่เม็ดแห้งนะคะ หรือว่าตอนที่อากาศแห้งเนี่ยก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย ก็เป็นเพราะว่าผงกาแฟเนี่ยเขามีน้ำหนักเบามากๆ มันก็จะฟุ้งกระจายไปติดอยู่ตามภาชนะที่รองรับ การเพิ่มความชื้นเนี่ยก็ทำเพื่อลดไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วเนี่ย ความชื้นที่เราเพิ่มเข้าไปให้กับตัวผงกาแฟเนี่ยนะคะ มันก็ยังจะช่วยในเรื่องของความสม่ำเสมอของเบอร์บดค่ะ เพราะว่าผงกาแฟที่มันแห้งเนี่ยนะคะ มันมักจะทำให้น้ำซึมผ่านได้ช้ากว่าผงกาแฟที่มีความชื้นมากกว่าค่ะ ดังนั้นเมื่อเราเพิ่มความชื้นเข้าไปให้กับผงกาแฟแล้วเนี่ย เราก็ไม่ต้องกังวลว่ากาแฟที่บดออกมาในแต่ละรอบ จะแห้งไปบ้าง ชื้นบ้าง หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเราก็จะไม่ต้องกังวลถึงสภาพความชื้นที่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นักแต่ว่า ถ้าเราอยู่ในบ้านที่เราไม่ได้เปิดแอร์นะคะ บางวันเนี่ยมันก็ชื้น บางวันอากาศก็แห้ง บางวันก็ร้อน บางวันก็ฝนตก ก็จะทำให้การไหลของน้ำที่ผ่านผงกาแฟเนี่ย มีความแตกต่างกันค่ะ แล้วยิ่งถ้าเราบดละเอียดเนี่ยนะคะ เราจะยิ่งรู้สึกได้เลยค่ะ บางทีเนี่ยมันก็จะทำให้เราปวดหัวกับการหาเบอร์บดค่ะ ข้อควรระวังอีกอย่างนะคะ ก็คือว่า ถ้าหากเราสเปรย์น้ำมากจนเกินไปเนี่ย ก็จะทำให้เม็ดกาแฟเนี่ยนะคะ มันไปติดตามฮอปเปอร์หรือว่า โถใส่เม็ดเองค่ะ ซึ่งยิ่งถ้าเป็นเครื่องบดที่ตัวโถใส่เม็ดเนี่ยนะคะ มันแบนๆหน่อยอะค่ะ หรือว่าที่มีความชันน้อยๆ ไม่ได้แบบมีชันเยอะๆอย่างนี้นะคะ อย่างเช่นตัวเฟลโลโอสหรือว่าตัวนิชเนี่ย ก็จะเป็นอยู่บ่อยๆค่ะ แล้วก็จะต้องคอยเขี่ยเม็ดเนี่ยให้มันลงไปในช่องค่ะ และข้อเสียอีกอย่างนึงนะคะ เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ช้าลงค่ะ เพราะว่ามันเพิ่มขั้นตอนการทำงานขึ้นมา และเนื่องจากว่าเราก็ไม่ทราบว่าชิ้นส่วนใดในเครื่องบดของเรานะคะ ที่มันโดนความชื้นแล้วก็จะเกิดสนิมได้ง่าย ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้น้ำในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ แต่ส่วนมากแล้วนะคะ ถ้าเป็นเครื่องบดที่ราคาสูงสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียม หรือสแตนเลส กือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสนิมอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าทำกินเองที่บ้านเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นร้านกาแฟที่ต้องบดต่อเนื่องหลาย ๆ ครั้ง ทำงานแข่งกับเวลาและการทำงานที่อาจจะต้องมีความชื้นสะสมอยู่ในเครื่องบดเนี่ย แม้ว่าตัวเฟืองบดเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความร้อนที่เกิดขึ้น แล้วก็จะทำให้น้ำระเหยไปได้ แต่ก็ต้องลองพิจารณาดูนะคะสำหรับวิธีนี้เนี่ยเราก็ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรกับอุปกรณ์เลย เราก็ค่อนข้างแนะนำให้ใช้นะคะกับ Home Mover ทุกคนได้ลองค่ะ ยังไงก็ลองทำดูนะคะ เราว่าทำแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะ แล้วไว้เจอกันใหม่นะคะ กับคลิปดี ๆ มีสาระเช่นเคยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ